เราละสองพันเหรียญยังไม่รวมส่งเข้าไทย ยังไม่ได้ทั่วทั่วจบประมาณประมาณเกชายี่ห้อไนติพัทฟอร์เดนฟิเลชั่นศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดความพิเศษของมันก็คือ ตัวนี้หากินยาก มันเป็นเหมือนเอ็กซ์เพร์เมนต์ล็อตก็จะมีไม่เยอะ ความพิเศษของตัวนี้คือตอนที่เขาหมักนะเขาเอากะลากาแฟ กาแฟกาแฟมันจะเหมือนเขาเปลือก มันมีเป็นเม็ด แต่พอแห้งแล้วข้างนอกมันจะเหมือนเปลือก ปกติเวลาเรากินเราต้องสีเปลือกเราไปคั่วแต่อันเนี้ยครับเอาตัวที่สีออกมาเนี่ยกลับมาหมักร่วมกันนะ เพื่อให้มันมีรสชาติมีอีฟมีอะไรนี้ ลงไปในการทำอ่ะอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็มีหลายพิเศษ แต่ตัวเนี้ยอร่อยก็เลยเอามากิน สวัสดีค่ะ อยู่กับบุญในช่องบุญนิสต้านะคะ วันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ร้าน Plantation Cafe and Roastery ย่านเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทานะคะ เป็นร้านคาเฟ่ในสวนสไตล์อังกฤษค่ะ ร้านนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะคะ อาหารก็ดีกาแฟก็อร่อยค่ะ และที่เรามาที่นี่นี่นะคะ ก็เพราะว่า คุณจิ๊บนะคะ พันเทพเกษมศรีนอยุธยา เจ้าของร้านเนี่ยเขาได้เป็นแชมป์ไทยแลนด์ National Brewer Cup คนปัจจุบันค่ะ และเขาได้มีการจัดกิจกรรมนะคะ ชิมกาแฟแข่งกับแชมป์เปิดประสบการณ์ชิมกาแฟแบบ p r i v a t e นะคะ โดยจะใช้กาแฟตัวที่ใช้แข่งนะคะ แล้วก็จำลองบรรยากาศเหมือนเราเป็นกรรมการในการแข่งขันเลยค่ะ จะเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะ คุณจิ๊บ พันเทพเกษมศรีณอยุธยา เจ้าของร้าน Plantation Cafe and Roastery ได้ที่ 3 จาก Thailand National Brewer Cup ปี 2019 ได้ที่ 2 ตอนปี 2020 และได้เป็นแชมป์ Thailand National Brewer Cup คนล่าสุดปี 2023 ค่ะ ร้าน Plantation เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2015 และนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้ว ที่ Plantation ยังจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วรวมถึงเปิดคอร์สเรียนเกี่ยวกับกาแฟด้วยนะคะ ใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านค่ะตื่นเต้นที่สุด ผมเอาผมพูดตรงๆ นะ ผมก็ตื่นเต้นทุกปีเอาแข่งปีแรกขาสั่นเท่าไหร่ปีนี้ก็ขาสั่นเท่านั้นไม่เป็นคนไม่ค่อย ไม่ค่อยแข่งเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิม เครียดเหมือนเดิม แต่รู้แต่ว่าปีหลังๆเครียดกว่าเดิม เราห่วงความกดดันมัน ทับขึ้นเรื่อยๆทับขึ้นเรื่อยๆปีนี้มันไม่เหลือที่ยืนในสังคมนะเดี๋ยวเพื่อนผมตอนปีนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ แต่ว่าเครียดกว่าเดิมเครียดแต่วันทุกอย่างรู้สึกว่าไม่สนุกแล้วหมดหมดความสนุกแล้วเหลือแต่ความรับผิดชอบเหมือนเปิดร้านกาแฟใหม่ๆพอเปิดไปสักพักไม่เหลือแต่ความรับผิดชอบทีนี้ความสนุกมันเริ่มหายไปอะไรเงี้ยเปิดแรกก็ไม่สนุกแล้วเอาไม่สนุกเบื่อจังเลย เวอร์นี่ก็ปีนี้ได้ที่หนึ่งดีใจน้อยกว่าปีที่ได้ที่สองเพราะว่าปีที่ได้ที่สองพอรู้ว่าเสียใจปุ๊บแล้วก็จบเลยอ่ะจบงานจบที่ตรงนี้แต่ปีนี้พอได้ที่หนึ่งปุ๊บดีมันเหมือนว่ามีคนโยนภูเขา่าใส่หลังเราให้เราแบกไปอีกหนึ่งขยะอะไรเงี้ยกว่าจะดีใจได้เต็มที่ก็นู่นะผมว่านาต้องจบเกินจะได้ดีใจได้เต็ม ไดมองย้อนกลับมาว่ากูได้หนึ่งประเทศไทยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าแบกความหวังความรับผิดชอบแบกหน้าที่แบกเพื่อน แบกทีมแบกอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยเนาะ ก็แบบว่าเราผิดหวังคนเดียวมันไม่ได้ผิดหวังเดียวนะผิดหวังหมดทุกคนก็ว่าใส่มาหมดแล้วต่างกันเลยเราก็ตัวการแข่งขันแข่ง มีแข่งขั้ว มีของผมแข่งดิฟกาแฟ คือชงโดยไม่ใช้เครื่องเอสเปรสโซ่เครื่องเอสเปรสโซ่เราจะเรียกแข่งบาริสต้ากันี้ครันอันนี้แข่งบูเออร์ทำอะไรขึ้นไปบนเวทีชงกาแฟสามแก้ว ให้กรรมการภายในสิบนาทีอ่านะครับกาแฟไปเองนี่คือเมนหลักๆ ที่คนเห็น แต่จริงแล้วคะแนนแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหลักคือหนึ่งจะมีสองรอบรอบแรกเรียกรอบคอมพิวเตอรี่คอมพิวเตอรี่คือไม่รู้อะไรเลย ไปถึงเวทีฉีกถุงมาเจอเม็ดอะไรที่เขาเตรียมไว้ให้เราต้องชิมเราก็ต้องใช้เม็ดนั้นให้อร่อยที่สุดก็มาดิฟวิธีการเป็นของเราแต่น้ำและเครื่องบด ต้องใช้ของเขาจริงๆรสชาติกาแฟเวลาชงมันอยู่ที่น้ำกับเครื่องบดดังนั้นก็คือเหมือนไปตาบอดไปแล้วก็ไปวัดรวมกันหน้านานอันนี้ทุกคนได้เหมือนกันบดกรรมการชิมโดยไม่รู้ของใครทุกคนจะแอดไซ่์คนเองปีนี้ผมได้คนเองบานาน่าปีนี้เป็นกล้วยก็มีท่านอื่นได้ดูเรียนได้สตรอเบอรี่ได้อะไรก็ได้ตีแต่ละปี กรรมการก็ไม่รู้ของใคร ก็ชิงกับพัาคะแนนสองรอบที่หนึ่ง อันนี้คะแนนนี้เก็บไว้ ส่วนที่สองคือเตรียมไปเอง อันนี้เรียกว่าโอเพนเซอร์วิสที่ต้องชงสามแก้วเพนเซอร์วิสเนี่ยขึ้นไปพร้อมบทพรีเซนต์พร้อมพูดกรรมการทำอะไรได้กรรมการนั่งเฉยๆยิ้มได้ให้ยิ้มส่วนเราพรีเซนต์กรรมการตอบโต้เราไม่ได้นะครับพรีเซนต์สิบนาทีปุ๊บกรรมการก็เอาไปชิมต่อแล้วก็ให้คะแนนเราคะแนนแบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรก หลักๆเลยเป็น presentation ที่สองคือชิมกาแฟนักแข่งชงกาแฟเนาะคะแนนกาแฟก็สำคัญนะฮะเขาก็กินแล้วเขาก็ให้คะแนนกาแฟคะแนนกาแฟถ้าเคยชิมมันจะมีใบชิมครับคะแนนมันจะมีพวกรสชาติกลิ่นเปรี้ยวหวานเค็มขมอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่แล้วก็การติ๊กติ๊กติ๊กอ่ะโดยเฉพาะช่องที่เป็นบอดี้ acidity บาลานบอดี้คือเท็กเจอร์ในปากเยอะไหมมีเปรี้ยวดีไหมบาลานซ์รสชาติทั้งหมดดีไหมสามตัวเนี้ย ูณสองเพราะฉะนั้นคือพูดตรงๆคือกาแฟแพงะตัวใหญ่อร่อยหมด เราก็ต้องเลือกตัวที่อร่อยและเข้ากับสามเมนตามช่องนี้เป็นตัวหลักส่วนที่สองส่วนที่สามเป็นเรื่อง description ต่อให้กาแฟอร่อย แต่เราบอกกรรมการไม่ตรงว่าเขาเจออะไรในกาแฟตัวนี้บ้างก็จะไม่ได้คะแนน ต่อให้กาแฟอร่อยนะอาจจะอร่อยกว่าก็ได้ แต่เราบอกของที่อร่อยนั้นไม่ได้ก็จะกำไรคะแนนไม่ค่อยดีแต่ตรงนี้เอาคะแนนสองส่วนมารวมกันหาผู้ชนะนะครับก็ค่อนข้างมีการแข่งขันที่แฟร์ไม่งั้นมันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นใครเอาเม็ดแพงสุดคนนั้นชนะกรรมการก็สำคัญกรรมการทำอะไรบ้างนอกจากให้คะแนนกรรมการ มีความยากไหมคนแข่งเราเตรียมตัวไปเราก็โชคดีเนาะเราเตรียมอะไรไปแล้วก็ทำอย่างนั้นอยากพลาดก่อนกรรมการอ่ะเขาก็เครียดเหมือนกันงานเขาก็ยากใช่ไหมเพราะว่าเขาไปนั่งเฉยๆพร้อมกระดาษเปล่าไม่รู้แล้วว่าจะต้องเอ่อผู้กำกับจะทำอะไรกับเราบ้าง จะต้องจดอะไรบ้าง แล้วลองดูข้อมูลที่เตรียมไว้ข้างหน้า อันนั้นคือข้อมูลจำเป็นที่กรรมการต้องจดทั้งหมด นี่คือข้อมูลเบสิกนะ ยังไม่รวมเรื่องตีมเรื่องรายละเอียดต่างๆที่เขาจะต้องจด ส่วนใหญ่มีอะไรบ้างในใบ ใหญ่เป็นพรีเซนต์นะเนาะแล้วก็มีแบบว่าพรีเซนต์กาแฟมาแล้วต้องบอกว่าใช้กาแฟอะไรเรื่องปกติ ชงยังไงทำไมถึงชงอย่างนี้ ทำไมถึงใช้อย่างนี้ทำไมถึงขั่วกาแฟนี้ ทำไมถึงเลือกใช้กาแฟตัวนี้อ่ะจะเจออะไรในกาแฟบ้าง บอกว่าต้องพูดรสชาติทั้งหมดนะทำการก็ต้องจด จดไปจ้องหน้าไปแล้วทำไอคอนแทคผู้ทำขันด้วยจดไปสภาพก็อยู่แล้วก็หากล้มลงมามองไม่ได้เพราะเราจ้องเขาอยู่ กรรมการทั้านัากคือกรรมการมันมีความเครียด เวลาเครียดกินอะไรอร่อยเนี่ยแล้วเหมือนคนแข่งถ้าผ้าเราก็จะผ้าเราเป็นยวงแล้วเหมือนกันครับอยากให้กาแฟอร่อยอร่อยเราต้องทำให้คนกิน ask me what I like the most in a cup of coffee, and that would be its aroma. And here is my reason. Perhaps you already know that coffee is the most aromatic beverage in the world, with more than 1,000 volatile compounds can be identified up to date, comparing to only just 300 compounds in wine. For the flavor when it's hot, you will find fresh raspberry, raspberry candy, Shirley. With long, lingering aftertaste of sweetness from rice candy, from hot to cool. For the flavor when it's warm, you will find raspberry candy, rose tea, kiwis, yuzu, with bright acidity of kiwi for the flavor when it's cool, more sweetness coming through. You will find more like a sweetness of candy. You will find rich Rice candy, raspberry candy, mixed berry tea with vibrant acidity of mixed berry tea. The body is tea-like, but with very smooth texture from hot to cool. Overall, this coffee is very sweet and dynamic in all of the attributes, which help it to become really balanced from the first to last sip. Now you might think that my theme today is about aroma, but actually I want to show you what knowledge one barista should have in order to brew an amazing cup of coffee. Because amazing coffee can only be brewed using knowledge and by trial and error. Now I hope you enjoy this aromatic journey that this coffee will take you. Thank you very much for today. Now, time. วิธีให้ชิมให้ลองอย่างที่เสนอไปชิม อย่างแรกเลยเราดูเฟลเวอร์ก่อน ให้ใช้ช้อนตักน่ะดูได้ไม่เป็นไรครับ ถ้าเสลือเป็นก็ลองเสลอนเหมือนกับแต่เพราะว่าจริง ๆ แล้วจมูกคนเรามีลิปเซตเตอร์ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เฟลเวอร์อ่ะมันคือรวมอารมาพอคอมบายกับเทส มันจะกลายเป็นเฟลเวอร์ ที่เราเคยกินมาเช่นเฟลเวอร์ของราสเบอร์รี่เฟลเวอร์ของลิโคไรส์ อะไรอย่างนี้ ไอ้ตรงเนี้ยเวลาเรากินแล้วเราเสลฟมันมีอากาศเข้าไปข้างบน แล้วก็มีน้ำอยู่บนดิน พอสองอย่างมันรวมกันปุ๊บมันก็เลยจะรสชาติเยอะกว่าปกติ เวลาแข่งก็เลยชอบให้ใช้ช้อนชิมกันให้ถ่ายจากแก้วมาใส่แก้วที่เตรียมไว้ให้แล้วดื่มจากแก้วนี้อ่ะแล้วก็กิน 2 แก้วนี้เทียบกันเราจะได้รู้ว่าใส้แก้ววายอร่อยขึ้นนี่จริงไหมรู้สึกว่าแก้ววายเหมือน บอดี้หรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะมากกว่าในความรู้สึกนะรบรู้สึกอันนี้มันจะดู ใสๆปากก็จริงๆถ้าแก้ววานมันจะทำให้กลิ่นและเฟเวอร์มันจะชัดขึ้นแต่ถ้าอยากได้กาแฟที่เน้นหวาน ก็โฟกัสปากแก้วแคบๆชนแต่ตรงกลางซึ่งไม่เหมาะกับกาแฟตัวนี้กาแฟตัวนี้ต้องการโชว์กลิ่นแล้วโชว์สีดิีก็เลยต้องเป็นแก้วแบ่งออกมาต้องมีเฮดสเปซใหญ่เนี่ยคือมาตรฐานของการ ทำแก้วกาแฟและที่สำคัญแก้วเซรามิกก็ทำเป็นส่งวายก็มีหรือแก้ววายที่เป็นเดบุววอลก็มีแต่ผมจงใจ่เลือกเพราะผมรู้ว่ากาแฟผมตัวนี้กินตอนไม่ค่อยร้อนอร่อยกว่า ยิ่งเย็นยิ่งอร่อยอุณหภูมิห้องก็ยังอร่อยอยู่ซึ่งแตกต่างจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นคอมเมนต์ที่ได้จากกรรมการคือ แฟนทานได้มากเลยค่ะทำหมดแก้วได้เลยนั่นนี่วันนี้กินมาเยอะแล้ว อนกรรมการนั่งเขาต้องคิดแบบคิดแบบนี้่สื่อสารยากมากกรรมการทำได้ไหมห้ามยิ้มกรรมการได้ยิ้มแล้วก็มองหน้าเราทำอะไรไม่ได้แล้วไม่เข้าใจแล้วก็ถามไม่ได้ลำบากละถ้าสมมติเราพูดอะไรปุ๊บไม่รู้จักคิดจะมีหน้าที่อธิบายอันนี้อันนี้เป็นนี้เหมือนนันนี้หน้าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ครับเราทำพวคอร์สวกกาแฟกันนะเนาะก็จะสอนว่าทำยังไงก็ได้ดึงรสชาติของกาแฟมาให้เยอะที่สุด ให้นกาแฟนั้นรสชาติเด่นใช่ไหมกาแฟแข็งแพงกลับกัดทำไงก็ได้ ให้รสชาติน้อยที่สุด กินยากไปเลย ผมมันมาเวลามันมาเป็นเม็ดมันจัดเต็มมากเปรี้ยวเยอะหวานเยอะเค็มเยอะขมเยอะกินเยอะ กินลำบากขั้วหลับหูหลับตาขั้วก็ก็เยอะไม่ต้องไปเน้นมันเลยการคิดกลับกันครับผม คิดยังไงก็ได้ให้มันให้มันบาลานซ์แปลว่าให้มันน้อยสุด ทำมาทำไมให้บาลานซ์เนี่ยคิดกับกัน แต่เวลาเราคั่วกาแฟเป็นเทนิคปกติคิดยังไงก็ได้ให้อันนี้มันสูงแรงขึ้นมาอันเนี้ยกาแฟแข็งอย่างคิดยังไงให้มันผ่านในบาลานซ์ที่สุดก็อย่าลืมช่องอะไรได้คะแนนสองบอดี้กัซีดีตีบาลานซ์นะนะครับก็เลยไม่เหมือนกัน เวลาคั่วก็เน้นกับถ้าเราเราคั่วไปจากเมืองไทยแล้วเราไปถึนเนี้ยคือมันเหมือนมันก็ผ่านสภาพอากาศ ขึ้นเครื่องบินอะไรไปเพราะว่าจะมีภาวะไปกันออกเป็นคนเป็นหวเยน่าจะน่าต้องมีอะไรพิเศใช่จะมีภาวะคาเฟ่ลงไปดูเลยทุกคนที่ดู ไม่ครับ แต่ผมดูคลิปวิธีเก็บกาแฟขึ้นเครื่องบินของบูนิสต้าแล้ว กาแฟเราจะไม่เปลี่ยนครับ เออ ลองดูเออลองดูครับ ทำไว้ก่อนทำไปด้วย เราได้คุยเพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคการเลือกเม็ดกาแฟมาคั่วกิน คุณสิทธิ์กับคุณจี๊ดบอกว่าสำหรับเขาเขาเลือกที่ acidity แล้วก็ body มาก่อน แล้วก็ความ clean ค่ะ ส่วนเรื่อง flavor นั้นเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวเข้ามาด้วย ดังนั้นก็จะเลือก flavor แบบที่ชอบ และจะต้องชิมก่อนซื้อ อาจจะขอเขาชิม ขอแซมเปิลเขามา หรือซื้อมาน้อยๆก่อนก็ได้ เพราะบางครั้งกาแฟก็ไม่ตรงปก หรือว่าได้กาแฟเก่ามา นอกจากนี้ก็จะเลือกตามกลุ่มลูกค้าของร้านเราด้วยว่าเขาชอบกินแบบไหน เพราะเราก็อยากคั่วในสิ่งที่ลูกค้าชอบ วันนี้นะคะ นอกจากที่ว่าจะได้ชิมกาแฟแล้วเนี่ยยังมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณจิ๊บด้วย ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะ เป็นกำลังใจให้กับคุณจิ๊บนะคะ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่เอเธนส์ประเทศกรีซนะคะ แล้วคว้ารางวัลกลับมาค่ะ แล้วก็ถ้ามีเวลานะคะ ก็ลองมาชิมกาแฟชิมขนมได้ที่ Plantation Cafe a ด d อ o สตอรี่นะคะ อยู่เรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ บ๊ายบายวถูกนี่กาแฟชนะเนชั่นแนลนี่อาจจะนี่โลต้องพันแต่ไปเวอร์ต้องแพงต้องดีกว่านี้ ต้องดีกว่านี้ดีกว่านี้อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะอุตส่าห์ทุกพี่จะไม่บ่นนะคำแล้วมันถูกไปแล้วพี่เก็บเลยเก็บเยอะๆเลยโคตรยากเลย